ถัดมานะครับจะเป็นการแนะนำเครื่องมือนะครับ ที่เรียกว่า subject tool นะครับ คือเป็นเครื่องมือที่เป็นวัตถุต่างๆนะครับ เราสามารถใช้อะไรได้บ้างนะครับ เช่นคำสั่งทางคณิตศาสตร์นะครับ เป็นสูตรเลขาคณิตนะครับ รูปรูปสามมิตินะครับวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับ ถัดมานะครับเป็นวัตถุทางด้านฟิสิกส์นะครับ มีรูปโลกนะครับ มีรูปรถนะครับสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ด้วยนะครับ ถัดมานะครับเป็นวิชาทางเคมีนะครับ มีตารางธาตุนะครับ มีสูตรโครงสร้างอะตอมเคมีต่างๆนะครับ แล้วก็มีส่วนของภาษาอังกฤษนะครับ ถัดมานะครับที่จะแนะนำคือเป็นเรื่องของนาฬิกานะครับขออนุญาตเปิดหน้าใหม่นะครับ ตัวที่เป็นนาฬิกานะครับทำงานยังไง คลิกหนึ่งครั้งนะครับ จะปรากฏตัวนาฬิกาขึ้นมานะครับ ตัวนาฬิกานี้นะครับทำอะไรได้บ้างนะครับ คลิกไป 1 ครั้งนะครับ จะปรากฏเมนูขึ้นมานะครับ เมนูแรกนะครับ time start หรือ pause นะครับ คลิกไป 1 ครั้งนะครับ ตัวนาฬิกาก็จะทำการจับเวลา จับเวลาเดินหน้านะครับ นอกจากจับเวลาเดินหน้าแล้วนะครับ สามารถจับเวลาถอยหลังได้ด้วยนะครับ วิธีการคือ เดี๋ยวหยุดตัวนี้ก่อนนะครับหยุดตัวนี้ก่อน วิธีการจับเวลาถอยหลังคือคลิกไป 1 ครั้งนะครับ แล้วก็คำสั่งที่2นะครับจะมีคำสั่ง count down นะครับ เลือกที่คำสั่ง count down มีเวลาให้เลือกนะครับ 5 นาที 10 นาที 15 นาที 20 นาที 30 นาที 45 นาที 60 นาที อันนี้คือเวลาถอยหลังที่ต้องการจะจับเวลาถอยหลังเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องการจับเวลาถอยหลังที่ไม่ใช่ตามนี้ล่ะ ไม่ใช่ที่เขากำหนดมาให้ละ5 นาที 10 นาทีล่ะ เราอยากจะได้ตามเวลาที่เราต้องการจะจับถอยหลังนะครับ ให้เลือกไปที่อันแรกนะครับ คือ custom นะครับ คลิกไป1ครั้งนะครับจะปรากฏ หน้าต่างให้กำหนดเวลาขึ้นมานะครับ เราสามารถกำหนดได้ว่าต้องการจะจับภายหลังกี่ชั่วโมงกี่นาที แล้วก็กี่วินาทีนะครับ วิธีการนะครับคือเลือกอใส่ตัวเลขลงไปนะครับ เหมือนเดิมนะครับใช้ on screen keyboard นะครับ เช่นเราต้องการจะจับ เวลาภายหลังนะครับ 7 วินาทีนะครับ ก็กด 7 ได้เลยนะครับ เลือก 7 วินาทีนะครับ แล้วก็กดโอเคตัว นาฬิกานะครับก็จะตั้งไว้ที่ 7 นาที นะครับไม่ใช่ 7 นาที 7 วินาทีนะครับ เมื่อเราคลิกหนึ่งครั้งนะครับ แล้วเราก็กด time start หรือ time pause นะครับตัวนาฬิกาก็จะเริ่มจับเวลาถอยหลังนะครับ ตามที่เรากำหนดไว้คือ 7 วินาทีนี้นะครับแล้วพอครบก็จะมีสัญญาณเตือนอย่างนี้นะครับโอเค นอกจากตัวจับเวลานะครับจับเวลาเดินหน้าจับเวลาถอยหลังแล้วนะครับ เราก็สามารถใช้ตัวนาฬิกานะครับเป็นเวลาปัจจุบันได้นะครับ เลือกคลิกหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็คำสั่งทางด้านล่างนะครับ ที่เขียนว่า clock mode นะครับคือเป็นนาฬิกาเวลาปัจจุบันนะครับ นอกจากเป็นนาฬิกาอนาล็อกนาฬิกาดิจิตอลแล้วนะครับ เราสามารถเลือกรูปแบบต่างๆได้นะครับ เช่นแปนแบบนาฬิกาดิจิตอลนะครับ หรือว่าเลือกขนาดนะครับขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับลองดูสามารถปรับขนาดได้ โอเคกลับมาที่แบบเดิมนะครับเป็นแบบอนาล็อกนะครับใหญ่ชัดเจนดีนะครับโอเค วิธีต้องวิธีจะออกจากตัวนาฬิกานะครับ ก็คือ คลิกไป 1 ครั้งนะครับ แล้วก็เลือกคำสั่งล่างสุดนะครับคือ exit นะครับคลิกไป1ครั้งก็คือการออกจากตัวนาฬิกานะครับถัดมานะครับเป็นสัญลักษณ์รูปเครื่องคิดเลขนะครับ เมื่อเราคลิกหนึ่งครั้งนะครับ ก็จะปรากฏโปรแกรมเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับ เราก็สามารถใช้เครื่องคิดเลขบน หน้าจอกระดาน Interactive Whiteboard ได้เลยนะครับ วิธีการเหมือนกันนะครับเหมือนตัวเครื่องคิดเลขปกตินะครับ24,000นะครับคูณ3.5นะครับได้เท่าไหร่นะครับ ได้84,000นะครับ นี่คือตัวอย่างการใช้เครื่องคิดเลขนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นการแนะนำการใช้ฟังก์ชันที่เป็นรูปผ้าม่านนะครับหรือเซอร์เทนี้นะครับ คลิกไป 1 ครั้งนะครับ จะปรากฏแถบขึ้นมาบางหน้าจอนะครับ เราสามารถ เลื่อนจับย้ายได้นะครับ เพื่อเป็นการบางส่วนที่เราไม่ต้องการให้เห็นนะครับ ทีนี้ตัวผ้าม่านนะครับ มีฟังก์ชันในการทำงานอะไรบ้างนะครับ คลิก 1 ครั้งนะครับจะปรากฏเมนูคำสั่งขึ้นมานะครับคำสั่งแรกนะครับ เรียกว่า move vertically นะครับ vertical คือแนวบนล่างนะครับ เราสามารถเลื่อนผ้าม่านนะครับ ในแนวขึ้นลงได้ในแนวตรงนะครับ จะสังเกตว่าเมื่อเมื่อผมย้ายนิ้วไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับ ตัวผ้าม่านจะไม่ย้ายตามนะครับ จะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เท่านั้นนะครับ ก็คือ move vertically นะครับถัดมานะครับฟังก์ชันที่ 2 คือ move horizontally นะครับคือแนวระนาบนะครับซ้ายขวานะครับเลื่อนซ้ายขวาได้ แต่ว่าเลื่อนขึ้นบนลงล่างไม่ได้นะครับ จะเป็นการตรึงแนวการล็อกแนวให้เลื่อนได้เฉพาะในระนาบซ้ายขวานะครับ ทีนี้ถ้าเราต้องการจะกลับไปเป็นแบบเดิมล่ะที่สามารถย้ายบนล่างซ้ายขวาได้อย่างอิสระนะครับทำยังไง ลิกหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกออกนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นการเลื่อนผ้าม่านแบบอิสระแล้วนะครับ นอกจากนี้นะครับ ตัวผ้าม่านก็ยังสามารถเลือกสีได้ด้วยนะครับเมนูที่3คือ adjust color นะครับ สามารถเลือกสีที่ต้องการได้นะครับ เช่นสีที่เราต้องการนะครับเลือกแล้วกดโอเค ไปได้เลยนะครับ ก็จะเปลี่ยนตัวสีผ้าม่านนะครับและที่นี้ขออนุญาตเลือกกลับเป็นแบบเดิมนะครับ สีเทา ก็จะดูสบายตากว่านะครับโอเค นอกจากเป็นสีพื้นหลังแล้วนะครับ เราสามารถใช้เป็นรูปภาพได้ด้วยนะครับ คือฟังก์ชันที่4นะครับ เรียกว่า adjust picture นะครับ คลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สามารถเลือกตัวรูปภาพนะครับ เป็น ฉากผ้าม่านสำหรับบังก็ได้นะครับ เช่น เป็นรูปของอ่าหมีโคล่านะครับ คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ open ตัวผ้าม่านของเรานะครับก็จะเป็นรูปรูปหมีโคล่าหรือว่ารูปตามรูปภาพที่เราเลือกไปเมื่อสักครู่นะครับ ถ้าเราต้องการจะออกจากฟังก์ชันของเมนูผ้าม่านนี้นะครับ ก็ทำการคลิก 1 ครั้งนะครับ แล้วก็เมนูล่างสุดนะครับ คือ exit นะครับคลิกหนึ่งครั้งก็จะออกกลับสู่หน้าจอปกตินะครับโอเค ที่จะมาแนะนำถัดไปนะครับ การทำงานจะคล้ายๆกับตัวผ้าม่านตัวเซอร์เทนนะครับขออนุญาตกลับไปที่หน้าที่1อ่ะสมมุติว่าเรามีรูปภาพจะสอนเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอย่างนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราใช้ฟังก์ชันผ้าม่านใช่ไหมครับ มันจะเป็นการบัง จะเป็นการบังตัวเนื้อหานะครับ แล้วเราก็ค่อยๆเปิดส่วนที่เราจะให้เห็นนะครับ ทีนี้กลับกันนะครับ ออกมาก่อนเนาะ ฟังก์ชันที่จะแนะนำคือเรียกว่าตัวสปอตไลท์นะครับ ตัวสปอตไลท์คือจะเป็นการกำหนดให้เห็นเฉพาะจุดที่เราจะทำการเน้นนะครับ ตอนนี้นะครับสปอตไลท์เป็นแบบวงกลมเนาะเราสามารถเลื่อนตำแหน่งของสปอตไลท์นะครับ ได้โดยการ คลิกที่บริเวณด้านนอกของวงนะครับ แล้วก็จับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาบนล่างได้เลยนะครับ ย่อขยายขนาดได้ไหมนะครับ วิธีการคือจับตรงที่เป็นขอบนะครับลูดเข้าไปนะครับลูดออกมาก็จะเป็นการย่อและขยายตัวขนาดนะครับ แล้วเราก็สามารถจับย้ายนะครับ บริเวณที่เราต้องการจะเน้นหรืออธิบายให้ดูเป็นเฉพาะส่วนๆได้นะครับ นอกจากนี้นะครับตัวรูปร่างนะครับของ Spotlight นอกจากเป็นวงกลมแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกแบบอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับ คลิกหนึ่งครั้งนะครับ จะปรากฏเมนูคำสั่งขึ้นมานะครับ คำสั่งที่ 2 นะครับเมนูเชฟนะครับ เลือกขึ้นมาแล้วก็จะเลือกได้ว่าต้องการเป็นแบบสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมนะครับ หรือเป็นแบบ5แฉกก็ได้ขออนุญาตลองดูเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับ คลิกที่ rectangle นะครับ ตัว spotlight ของเราก็จะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมนะครับเช่นเดิมนะครับลูดบนล่างนะครับ จับย้ายตำแหน่งได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็ยังทำงานได้แบบเดิมนะครับ คือจะอยู่ข้างหลังนะครับ จะเป็นการบังเฉพาะส่วน แล้วก็ย่อขยายขนาดเช่นเดียวกันนะครับ จากบริเวณที่เป็นเส้นขอบนะครับ ย่อขยายขนาดนอกจากนี้ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็ยังหมุนได้ด้วยนะครับอ่าโอเคขออนุญาตกลับเป็นแบบเดิมนะครับ คือแบบวงกลมนะครับ คลิกที่เชฟนะครับแล้วก็เลือกแบบเซอร์คูล่านะครับ เป็นแบบวงกลม นอกจากนี้นะครับตัวเมนูคำสั่งแรกนะครับที่เราเห็นเมื่อสักครู่คือ transparency นะครับตรงนี้เลือกอะไรได้บ้างนะครับ คลิกไป 1 ครั้งนะครับ จะปรากฏเมนูย่อยเพิ่มขึ้นมานะครับ ตอนนี้เลือกเป็นแบบ opaque อยู่นะครับ opaque คือแบบทึบนะครับ0%จะสังเกตว่าด้านนอกที่อยู่นอกตัว spotlight จะทึบเลยนะครับ จะมองไม่เห็นเลย ทีนี้ถ้าเราลองเลือกเป็นแบบ 10%หลักจะเป็นยังไงนะครับ สังเกตว่าตัวบริเวณด้านนอกของ spotlight จะเริ่มมองเห็นเป็นจางๆขึ้นมา 10%นะครับ อาจจะยังมองไม่ชัดนะครับ ลองเลือก transparency เป็นแบบครึ่งหนึ่งเนาะ แบบ 50%จะสังเกตว่าตัวที่อยู่นอกตัว spotlight นะครับ ก็จะมองเห็นเป็นจางๆ ครึ่งหนึ่ง 50%นะครับ แล้วก็ยังทำงานได้แบบเดิมนะครับ ก็คือ ย้ายตำแหน่งของ spotlight แล้วก็ย่อขยายขนาดได้เช่นเดียวกันนะครับ โอเค ถ้าเราต้องการจะออกจากตัว Spotlight นะครับทำยังไง ก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็เมนูคำสั่งล่างสุดนะครับ exit นะครับ โอเค นอกจากตัวเครื่องมือฟังก์ชันต่างๆ ที่อยู่ตามแถบเครื่องมือที่แนะนำไปแล้วนะครับ ก็ยังมีเมนูฟังก์ชันลัดนะครับ อยู่ทางด้านซ้ายและทางด้านขวานะครับ เช่นเดียวกัน เดี๋ยวผมจะอธิบายไป ไล่ทีละตัวนะครับ ตั้งแต่ตัวบนสุดจนถึงตัวล่างสุดนะครับ